การชม VCD มวยไทยนะครับนิสิตก็คงจะเห็นถึงความงดงาม ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการต่อสู้ ที่คนไทยนั้นได้ใช้ปัญญาในการคิดค้นขึ้นมา นี่เป็นคำตอบข้อที่3นะครับก็คือชนิดของภูมิปัญญากีฬาไทยมีกี่ชนิดและในแต่ละชนิดมีวิธีการเล่นยังไง ในหัวข้อที่ 4 ซึ่งครูต้องการคำตอบก็คือว่าเราจะมีวิธีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยได้อย่างไร ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นเริ่มหันมาเห็นความสำคัญของกีฬาไทย ได้มีหน่วยงานภาคเอกชน หลายแห่งได้พยายามที่จะอนุรักษ์กีฬาไทย ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันมีการแข่งขันนาตะมวยไทยก็คือ การที่เราจะพยายามนำศิลปะแม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทยมาประกอบกับเพลงแล้วใช้ในการแข่งขันเป็นนาตาดนตรีนะครับ อีกลักษณะหนึ่งก็คือการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันมวยไทย ซึ่งเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันก็มีการแข่งขันในหลายๆเวทีนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ มีอีกลักษณะหนึ่ง ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเต้นแอโรบิกแม่ไม้มวยไทยก็คือการนำแม่ไม้มวยไทยมาประกอบกับการเต้นแอโรบิกทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาเป็นวิธีการของการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งมีอีกหลายวิธี ตรงนี้ครูอยากได้คำตอบจากนิสิตว่า นิสิตจะมีแนวทางในการอนุรักษ์กีฬาไทยได้อย่างไรโดย ให้นิสิตได้ศึกษา ถึงวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในหลาย ๆ ลักษณะและนำความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาสังเคราะห์ออกมาว่า เราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทยได้อย่างไร โดยเขียนคำตอบนะครับถึงแนวทางต่าง ๆ ส่งมาที่ครูและครูจะรอดูคำตอบของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญากีฬาไทยครับ